การเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม กลุ่มพุทธิปัญญานิยม เป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิด นักคิดในกลุ่มนี้เริ่มขยายขอบเขตของความคิดที่จากเดิมเน้นทางด้านพฤติกรรม ออกมาสู่กระบวนการทางความคิดและปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการภายในสมอง นักคิดในกลุ่มนี้เชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์มีความสลับซับซ้อนยิ่งกว่านั้น การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูล การดึงข้อมูลออกมาใช้ในการประทำและการแก้ปัญหาต่าง ๆ การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ ในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเองนักคิดคนสำคัญในกลุ่มนี้ได้แก่บรูเนอร์เพียเจออสเบทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ ร r u n อ e r s Theory of Learning บรูเนอร์นั้นได้เน้นความเป็นกระบวนการไม่ได้เน้นที่ผลผลิตเพราะฉะนั้นครูนั้นควรที่จะสนใจวิธีการมากกว่าผลที่ได้รับ กระบวนการนั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้ จึงไม่ควรที่จะสอนแต่ว่าเนื้อหา หรือว่านะครับเวลาสอนนั้นเนี่ยควรที่จะสอนให้คิดอย่างมีเหตุผล ให้ผู้เรียนนั้นได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสวงหาความรู้นะครับ แล้วก็ให้เกิดการเรียนรู้รูเนอร์นั้นได้พบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า วิธีการแบบค้นพบและสืบสวนสอบสวนรูเนอร์นั้นคิดว่า ความพร้อมของผู้เรียนนั้นสามารถที่จะกระทำได้ โดยที่ไม่ต้องรอให้เกิดความพร้อมตามธรรมชาติ ความสนใจของผู้เรียนเป็นสิ่งเสริมที่ทำให้เกิดความพร้อมในการเรียน หลักการเรียนรู้ของบรูเนอร์หนึ่งการเรียนรู้จะต้องเกิดความสร้างสรรค์ intuitive และต้องคิดอย่างฉับไว 2. การทำความเข้าใจ เป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 3. ต้องจัดสิ่งที่เรียนให้เป็นระเบียบ 4. การมีแนวคิดพื้นฐานจะเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้อื่นๆได้ และ 5. การจัดโครงสร้างจะช่วยให้การเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดช่องว่างระหว่างความรู้พื้นฐานกับประสบการณ์ใหม่ การนำหลักการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน ครูนั้นจะต้องช่วยให้เห็นโครงสร้าง และกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นแก้ปัญหาเอง ฝึกให้ผู้เรียนเป็นนักคิดแก้ปัญหา 2.2 ทฤษฎีพัฒนา การชาวปัญญาของเปียเจทฤษฎีพัฒนาการชาวปัญญา บุคคลนั้นจะต้องมีการปรับตัว ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญสองอย่างคือ การดูดซึมหรือซึมซาบเข้าสู่โครงสร้างทางปัญญา และการปรับโครงสร้างทางปัญญาพีเจได้กล่าวไว้ว่าระหว่างระยะเวลาตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น คนเรานั้นจะค่อยๆสามารถที่จะปรับตัว เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นตามลำดับ โดยเปียเจ ได้แบ่งลำดับขั้นของพัฒนาการชาวปัญญาเอาไว้ 4 ขั้นดังนี้ครับ ขั้นที่ 1 sensory motor state คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสองขวบสำหรับวัยนี้นะครับ เป็นวัยที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆของร่างกาย ขั้นที่ 2 pre-operational stage ตั้งแต่อายุ 18 เดือนจนถึง 7 ปี ในวัยนี้นะครับเด็กก่อนเข้าโรงเรียน และวัยอนุบาล จะมีระดับชาวปัญญาอยู่ในขั้นนี้ เด็กในวัยนี้มีโครงสร้างทางสติปัญญา ที่จะใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวได้นะครับ และก็จะมีพัฒนาการทางด้านภาษา เด็กวัยนี้จะเริ่มด้วยการพูดเป็นประโยค และเรียนรู้คำต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ขั้นที่ 3 concrete operation stage คือตั้งแต่อายุ 7 ปี จนถึง 11 ปี พัฒนาการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความคิดของเด็กวัยนี้ จะแตกต่างกับเด็กในขั้นของ pre-operational stage เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเด็กในวัยนี้จะสามารถที่จะสร้างกฎเกณฑ์ แล้วก็ตั้งกฎเกณฑ์ในการแบ่งแยกสิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆได้ คือเด็กนั้นจะสามารถที่จะอ้างอิงด้วยเหตุผล และไม่ขึ้นอยู่กับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กในวัยนี้จะสามารถแบ่งกลุ่มโดยใช้หลักเกณฑ์หลายๆอย่าง และคิดย้อนกลับ หรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า reversibility ได้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม และความสัมพันธ์ของตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นขั้นที่ 4 formal operation stage คือตั้งแต่อายุ 12 ปีเป็นต้นไป ในขั้นนี้นะครับ พัฒนาการชาวปัญญาและความคิดเห็นจะเป็นขั้นสูงสุด เด็กในวัยนี้ก็จะเริ่มคิดที่จะเป็นผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กก็จะสิ้นสุดลง เด็กสามารถที่จะคิดหาเหตุผล นอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถที่จะคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สามารถที่จะตั้งสมมติฐานและทฤษฎีพีเจนั้นได้สรุปไว้ว่าเด็กในวัยนี้เป็นผู้ที่คิดเหนือไปกว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบัน สนใจที่จะสร้างทฤษฎี เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีตัวตน หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมทฤษฎีการเรียนรู้ยังมีความหมายของออสเบลออสเบลได้ให้ความหมายของการเรียนรู้อย่างมีความหมายไว้ว่า เป็นการเรียนที่ผู้เรียนได้รับมาจากการที่ผู้สอน ได้อธิบายถึงสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ให้ทราบและผู้เรียนรับฟังด้วยความเข้าใจ โดยผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนกับโครงสร้างทางปัญญาที่ได้เก็บไว้ในความทรงจำและจะสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตออสเบลได้ชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอธิบายเกี่ยวกับผู้ที่ปัญญานิยมออสเบลได้อธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความรู้ ที่เป็นข้อมูลใหม่ในหนังสือที่ใช้ในห้องเรียน กับความรู้เดิมที่มีในโครงสร้างทางปัญญาของผู้ สร้างความรู้ด้วยตนเอง constructivism หลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้ จะมุ่งเน้นที่กระบวนการสร้างความรู้เป็นเป้าหมาย เป้าหมายของการสอน จะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดเนื้อหา ไปสู่การสาธิตกระบวนการ การแปลความหมาย และการสร้างความหมายที่หลากหลาย ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้จัดกระทำข้อมูล หรือประสบการณ์ต่างๆ และสร้างความเข้าใจสิ่งนั้นด้วยตนเอง แนวคิดของทฤษฎีนี้ จะให้ความสำคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคล ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ จากประสบการณ์ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะต้องประมวลความรู้จากความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ กับความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญา นักคิดในกลุ่มแนวคิดนี้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ผู้เรียนควรเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองเป็นสำคัญ โดยกระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีพลังเมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสรรค์ของตนเอง ครูผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่จัดกิจกรรมอำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง มากกว่าที่จะเป็นผู้บอกเล่าให้นักเรียนจดจำ ั้งนี้ต้องคำนึงถึงวุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม และสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนได้รับมา